พลอยค่ะเป็นเกมเมอร์นะคะ วันนี้เข้ามาทำเรื่องของแก้มค่ะรู้สึกไม่มั่นใจจากที่หมอพิจารณารูปร่างนะคะจะเป็นส่วนบริเวณแก้มค่ะ ก็จะทำการร้อยใหม่ค่ะให้ขายขึ้นก็เดี๋ยวตามดูผลลัพธ์กันเลย ลยว่าหน้ามันยกขึ้นมาก แบบดูจากที่แบบกันส่องกระจกแล้วแบบชอบมากค่ะ